Good morning everybody สวัสดีครับผมคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมวินเนอร์ สล็อตนะว่าจะเป็นลูกเล็กเด็กแดงลุงป้านอาหรือปู่ย่าตา ยายเออวันนี้เฮวินจะพาไปฟินกับเกม วินวินน้ำเต้าปูปลาวินวินฟิสครับสกุบกุบคุกครับนะครับผมเออวันนี้เรามากันที่ทุน1,000เล่นกันเป็นเวลา 13นาฬิกา23นาทีน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำไม่แนะนำไม่ทำตามนะครับผมวันนี้มาเล่นเพื่อความสนุกเพลินเพลินเพลินเพลินเพลิเพลินถุยหนุกบันเินเพลินเพลินเท่านั้นนะ เออวันนี้มากันที่ 1,000 ขอจัดยาถุยยาจัดที่ 20 เลยก็แล้วกันไปสำหรับเกมนี้นะครับผมตัวคูณมีทั้งในและนอกนะ ขอให้มันได้โชว์โชว์เพิ่มตัวคูณไป2 2แล้วยังไงต่อเงียบกิฟเย็ดเค เออ เกมนี้สแกตเตอร์สามตัวนะ คุณผู้ชม มีวายนะ วายเป็นตัวเต้าบูปานะรายจ่ายสามแถวแรกนะ แต่ก็ยังเงียบนะ เงียบเงียบนิ่งๆ นะ เออ ยังไงต่อนะ หรือว่าเราจะเลอเราจะได้ล่ำลากันเร็วโดยการเสียหมดตูดยัยเค เออ มาเห็นในโชว์หน่อยแล้ว เออ สวย แล้วก็ เออ มา เคแถวสองนำเต้าเต็มเต็ม แล้วก็ เออ สวยสวยสวยสวยสวยสวยขอบคุณมาก โอเค รับรางวัลซูเปอร์เมกะไป1,062 นะครับคุณผู้ชม ไปต่อ ไปต่อ ไปต่อ มาพันใช่ไหม ตอนนี้กำไร 70 ได้เจ็ดสิบถุย มันเจ็ดร้อยมันขอใส่เจ็ดสิบแล้วกันเออ ไม่รู้เราใช้สูตรอะไรใช้สูตรคิดตัวเองอะเออกุ้งมา น้ำเต้าแถวสามรออยู่นั่นแหละครับผมสวยโอ้โหตอนนี้ห้าพันคูณสามปลาแถวหนึ่งไม่นานขอบคุณมาก เออเอาวะเอาวะ เอาวะเอาวะ เออไปต่อ ฟรีเกมมีบ้างไหมฟรีสปินมีบ้างไหมสเก็ตเตอร์ให้ลงให้เข้าบ้างไหม แล้วมาดอกใหญ่นะมาดอกใหญ่อยู่นะดอกใหญ่มาแล้วก็ไปไปแล้วก็เงียบนะเออ แล้วก็ เออน้ำเต้าสวยกุ้งแถวสองแน่จะขอกุ้งได้ไก่ของกอกอก่อยเหมือนกันนะเออขอบคุณมากไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังดียังดียังดีผมคิดว่าจะได้ล่ำลากันเร็วเลยนะ คิดว่าจะจบจะหมดแล้วนะเห็นเงียบๆเอาสปีดสปินเข้ามาเลยดีกว่า ถ้าอย่างนั้นก็ ขอญาตสายเธอบุญโทรโบโร เข้าไปเลยคุณโทรโบโร ไปน้ำเต้าขาแถวแรกเออเกมนี้ชอบมายกแถวนะ ชอบมาแบบยกแถวแบบนี้แหละแม่งถ้าได้ก็คือได้แบบบุ้มบ้ามเอาสแกตเตอร์เข้าขอบคุณมาก เออกำลังจะบอกอธิบายให้ฟังเลยว่าแม่งชอบมาทั้งแถวถ้าบูมบ้ามก็หนักหนักแน่นนะคุณผู้ชม เอาวะสำหรับในฟรีนะรางวัลไม่จำกัดนะ ถ้ารอบหมุนขอให้มันโชว์นะ มันจะมีทั้งหมด 3 รอบหมุนนะ เออสามหัวใจ 3 ดวงขอให้โชว์ก็เต็ม 3 เหมือนเดิม มาเบ็ดเจ็ดสิบเข้าฟรีแล้วยังไงต่อ อู้สวยงามสำหรับในฟีเจอร์นะ ตัวคูณจะคาไว้นะตอนนี้คูณ 4 เข้าไปแล้วเออต่อไปเรื่อยๆ อย่าหยุดยัง้ง เออ อย่าหยุดย่อน ไป สวย ปลาแถว 2 ปูแถว 1 นั่นแหละครับผม กุ้งแถว 3 เจแถว 3 เออ ไปเรื่อยๆ ตอนนี้เก็บตัวคูณไปคูณ 8 คูณ 9 แล้วคุณผู้ชม เอาวะเอาวะ อีก อีกกี่รอบหมุนไม่รู้ครับไม่สิ้นสุดคุณผู้ชม ไปต่อ เออ สวย แล้วก็คูณ 10 นะ ไป ไก่แถว 3 เออน้ำเต้ามายังดีขอไก่แถว3 ขอตัวแพงๆขอน้ำเต้าปูปลาไก่อะไรก็ได้ กุ้งเกิ้งอะไรก็มาเหอะ เอออย่าเพิ่งหมดอย่าเพิ่งหมดเออรีรีรีหัวใจใหม่ตอนนี้คูณ 13 เข้าไปแล้ว เออไปต่อไปต่อ เอออย่าเพิ่งหมดอย่าเพิ่งหมด ไปต่อไปต่อ แตกเบานะแตกเบาแต่ก็ยังได้เก็บตัวคูณนะไม่เป็นไรนะ เอาหมูสุดท้ายอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง โอ้โหหมดจนได้ เออแตกไม่เป็นไรเนาะขอบคุณมาก